เอกสารบางประเภทเช่น แผ่นพับ วารสาร มักจะจัดรูปแบบเอกสารเป็นคอลัมน์ เพื่อแบ่งส่วนของเนื้อหา หรือประหยัดพื้นที่ให้เนื้อหาเดียวกันอยู่ภายในหน้าเดียวกันได้โดยเลือก ข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการจัดรูปแบบเป็นคอลัมน์ คลิกคำสั่ง format เลือก columns โดยสามารถเลือกเป็น 1 2 หรือ 3 คอลัมน์ คลิกเลือก More Options เพื่อกำหนดค่าเพิ่มเติม ทั้งจำนวนคอลัมน์กำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์กำหนดให้มีเส้นขีดขั้นระหว่างคอลัมน์หรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม Apply ก็จะได้รูปแบบย่อหน้าที่เป็นคอลัมน์แล้วนะคะ เราสามารถกำหนดความกว้างหรือขนาดของคอลัมน์ได้ โดยไปที่ไม้บรรทัด ซึ่งอยู่ระหว่างแถบเครื่องมือกับเอกสารพื้นที่ทำงาน คลิกเมาส์ค้างลากเพื่อกำหนดขนาดหรือความกว้างของคอลัมน์ได้ ข้อแนะนำสำหรับการจัดรูปแบบเอกสารเป็นคอลัมน์คือ ควรพิมพ์ข้อความให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจัดคอลัมน์ และหากไม่มีเนื้อหาต่อจากส่วนที่จะจัดคอลัมน์ให้ Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดด้านล่างของส่วนที่จะจัดคอลัมน์ก่อน แล้วจึงเลือกจัดคอลัมน์เฉพาะส่วนที่ต้องการนะคะ